ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรนะครับ เพราะว่าเครื่องจักรก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญนะครับ ในการดำเนินการผลิตนะครับ เพื่อที่จะผลิตจากวัตถุดิบนะครับเปลี่ยนสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ซึ่งในการทำงานนั้นก็จะมีจุดอันตรายอยู่หลายๆจุดด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเครื่องจักรนั้นมีจุดอันตรายจุดไหนบ้างนะครับ จากภาพที่เห็นนะครับก็จะพบว่าจุดที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรเนี่ยนะครับ ก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามภาพก็จะเห็นนะครับตัวเพลานะครับหรือตัวแกนหมุนนะครับที่ทำให้เกิด การเคลื่อนไหวในขณะที่มีการทำงาน แล้วก็มีบางจุดที่เป็นจุดเกี่ยวนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นปลายน็อตนะครับหรือปลายสกรูพวกนี้นะครับ ซึ่งอาจจะมีบางส่วนของร่างกายนะครับที่เข้าไปเกี่ยวพันกับจุดนี้ แล้วก็ถูกดึงเข้าไปทำให้ สูญเสียอวัยวะนะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายพานนะครับ รวมถึงลูกกลิ้งนะครับ รวมถึงตัวเฟืองนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับ กรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างเช่นมือนะครับ ไปสัมผัสโดนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการหนีบการบดนะครับนำไปสู่ความสูญเสียอวัยวะได้เช่นเดียวกันนะครับ จุดถัดมานะครับนั่นก็คือจุดที่เกี่ยวข้องกับการตัดนะครับการเจาะนะครับการปั๊มขึ้นรูปนะครับ ซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้นะครับสำคัญเหมือนกัน นั่นก็คือถ้าเกิดอวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับ ไปอยู่ในจุดที่มีการกระทำนะครับ ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งความรุนแรงก็จะพบมากขึ้นนะครับบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องปั๊มโลหะนะครับตามภาพที่เห็นนะครับ ถ้าเกิดมือไปอยู่ในจุดที่มีการกระทำนะครับก็จะทำให้เกิดการการทับนะครับก็จะทำให้บริเวณมือนี่สูญเสียไปหลายนิ้วมือด้วยกันนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงจะมากน้อยแค่ไหนนะครับความพิการก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่มีความปลอดภัยนะครับ ก็จะเกี่ยวข้องกับกาดนิรภัยนั่นเองนะครับกาดนิรภัยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมานะครับเพื่อที่จะ ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรนะครับ หลักๆก็จะมีเป็นแบบชนิดครอบนะครับ หรือหยุดการทำงานของเครื่องจักรกรณีที่อวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับ เคลื่อนที่เข้าไปยังจุดที่เป็นอันตรายนะครับ ก็จะเห็นตามภาพนะครับ การเคลื่อนไหวของกาดนิรภัยชนิดต่างๆ ที่ป้องกันไม่ให้ส่วนของร่างกายนะครับ เข้าไปในยังจุดที่มีการกระทำของเครื่องจักรนั่นเองนะครับ ครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าในการทำงานกับเครื่องจักรนั้นมีอันตรายนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็มีความสูญเสียนะครับ เหตุการณ์แรกนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโรงงานนะครับ ได้มีการทำงานกับเครื่องจักรนะครับ แล้วก็ในขณะที่ปฏิบัติงานเนี่ยไม่มีการรวบผม เก็บผมให้เรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อ มีการทำงานกับเครื่องจักรนะครับ ก็จะทำให้ผมนี้ถูกดึงนะครับและทำให้มีการถลกหนังศีรษะของผู้ปฏิบัติงานออกมานะครับ ซึ่งจากภาพที่เห็นก็จะพบว่ามันนำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้มากจริงนะครับ เหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งเราพบในตลาดสดทั่วไปนะครับ นั่นก็คือแม่ค้าอาจจะ มีการบดหมูหรือในโรงน้ำแข็งก็จะมีการบดน้ำแข็งนะครับ ซึ่งในการบดเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องจักรที่มีกำลังค่อนข้างสูงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราว่า ซึ่งถ้าเกิดเราป้อนนะครับเนื้อหรือว่าน้ำแข็งลงไปไม่ดีนะครับ ก็จะทำให้เกิดการดูดนะครับบดอวัยวะนะครับ ของผู้ปฏิบัติงานได้นะครับ ตัวอย่างก็ตามภาพนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็จะเป็น กรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับทำงานกับเครื่องพิมพ์กระดาษนะครับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานคนนี้เนี่ยนะครับทำงานกับเครื่องจักรที่ไม่ได้มีการป้องกันที่ดีนะครับ ส่งผลให้ถูกกระแทกนะครับกับแท่นพิมพ์นะครับ แล้วก็นำไปสู่การส่วนเสียชีวิตนะครับ ตามคลิปข่าวนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสูญเสียอย่างไรบ้างนะครับ เชิญชมครับ สำหรับคนที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกลค่ะ เพราะว่าหนุ่มเคาะร้ายรายนี้เป็นหนุ่มโรงงานที่จังหวัดนครปฐมนะคะ ก็ถูกแท่นพิมพ์เนี่ยทับศีรษะจนเสียชีวิต ขณะที่ก้มลงไปเก็บเศษกระดาษออกจากตัวเครื่องค่ะ อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ เกิดขึ้นภายในโรงงานผลิตทูบหอมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ชายอายุ 23 ปีนี่แหละครับซึ่งทำตำแหน่งช่างปั๊มเครื่องพิมพ์ถูกแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่หนีบทับศีรษะ เพื่อนพนักงานบอกนะครับว่าระหว่างผู้เสียชีวิตกำลังทำงาน มีเศษกระดาษติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ จึงทำการหน่วงเวลาการปั๊มกระดาษให้ช้าลง แล้วก็ก้มลงไปหยิบเศษกระดาษดังกล่าวออกนะครับ แต่ว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยเครื่องไม่ได้ปั๊มพิมพ์ลงมาพอดี จึงทำให้เสียชีวิตครับ ครับในการทำงานกับเครื่องจักรนะครับ จากตัวอย่างที่ยกไปทั้งหมดนะครับ ก็จะพบว่ามันจะมีอยู่หลายจุดด้วยกันที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่นำไปสู่ความสูญเสียนะครับ ดังนั้นในการทำงานกับเครื่องจักรนะครับ ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องติดตั้งกาดนิรภัยนะครับ ปิดครอบจุดที่เป็นอันตรายให้ครอบคลุมนะครับ มีการซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานนะครับ และในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับ เข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ